จะปล่อยให้คุณไป ไม่รู้จะเป็นยังไงร่วงล้น มันโหดร้าย ตัวฉันต้องทำยังไงในมือมีดอกไม้ แต่ลมก็พาดไปไกล แค่หันไปมองทางใดก้อนหินกระจายบนพื้นทรายแต่ฉัน 広々